ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็วันนี้เข้ามาพูดคุยกันในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับ เป็นกันเองนิดนึงนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับรู้ลึกนะครับ เข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับ High Performance Computing นะครับหรือ HPC ได้อย่างถูกต้องนะครับ ผมพบกันผ่านช่องทางไลฟ์นะครับ Facebook นะครับทุกๆเดือนนะครับ ก็จะมาพบกันสักหนึ่งชั่วโมงนะครับสั้นๆไม่นานนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ในเอพิโซดที่1นนะครับ ซึ่งอยู่ในหัวข้อเปิดโลก h p c นะครับนำวิจัยไทยสู่สากลนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ HPC เป็นอย่างไรนะครับ แล้วสามารถที่จะเอามาใช้พัฒนางานวิจัยเนี่ยทั้งในเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษานะครับเพื่อจะผลิตงานวิชาการนะครับ หรือเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเชิงอุตสาหกรรมนะครับ ที่จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยสูงขึ้นนะครับขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผม สรศักดิ์ชัยสถาผลนะครับ หรือเรียกว่าวิวก็ได้นะครับ ขอเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับ มาถามคำถามนะ ในหลาย ๆประเด็นนะครับ แล้วก็ไขข้อสงสัยหลาย ๆ อย่างนะครับ ที่จะเกิดขึ้นนะครับในการที่จะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือ HPC นะครับวันนี้เนี่ยก็ขัดไม่ได้นะครับ เมื่อมีคนที่เป็นคนถามแล้วนะครับ ก็ต้องมีคนที่เป็นคนตอบนะครับ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ แล้วก็ผู้กรีอยู่ในวงการเนี่ย สองท่านนะครับ แล้วเป็นแบบ e-driver หนึ่งในยเอ i ซีเลยก็ว่าได้นะครับอขอกราบสวัสดีก่อนเลยนะครับ ท่านแรกนะครับ ดรปิยวุฒิศรีชัยกุลนะครับ หรือดรโจนะครับ ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงนะครับ หรือยเอ i ซีของพวกเราเองนะครับในวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีครับดรโจครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ แนะนำสรุเลยนะครับขอบคุณครับ ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ อันนี้เป็นเเวทีไม่ค่อยถนัดไม่ได้ชอบไลฟ์เท่าไหร่ แต่ว่าตามอายุนะครับ อายุมากครับสบายๆนะครับ ขอบคุณนะครับ คุณนะครับดรโจ้ครับ อีกท่านหนึ่งนะครับ ก็จะขาดไปเสียไม่ได้นะครับ ดรมนัชชัยคุณาเสษนะครับ หรือว่าดรท็อปนะครับท่านเป็นหัวหน้าทีมวิจัยนะครับของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงของเรานะครับก็ไทยเอสซีเหมือนเดิมนะครับ ที่สชนะครับสวัสดีนะครับดรท็อปครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มารู้จักแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นโอกาสลองครับก็หวังว่าวันนี้จะได้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า HPC กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะช่วยประเทศเรากันยังไงนะครับโอเคครับผม เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะขอรบกวนถามคำถามต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับ ถามคำถามแรกนะครับ ในมุมมอง อขอถามไปที่ทางดรต๊อปก่อนแล้วกันนะครับในมุมมองเนี่ย เราเมื่อกี้ที่ผมพูดนะมาหลาย ๆคำเนี่ยจะมีทั้ง SPC เอ่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอ่ยจริง ๆ แล้วดรต๊อปช่วยอธิบายนิดนึงครับว่า SPC กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เนี่ย ต่างกันยังไง ในในความหมายหรือวิธีการนะครับผมครับ โอเคครับจริงๆต้องบอกว่าคำนี้เป็นคำที่ก็สับสนกันพอสมควรแล้วก็เป็นการใช้ในเชิงนิยามที่มันจะกว้างๆกันนะครับออย่างแรกก่อนต้องขอเล่าถึงคำว่า HPC ละกันนะครับชื่อเต็มของมันจริงๆ เราก็เรียกว่า High Performance Computing ถ้าแปลตรงตามตัวเลยก็คือเป็นการคำนวณนะครับ Computing ที่ใช้ประสิทธิภาพสูง High Performance ทีนี้ถามว่างานประเภทไหนบ้างนะครับ เรากำลังพูดถึงลักษณะงานที่ต้องมีการคำนวณสูงๆมากๆนะครับ ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนนะครับก็มักจะเป็นงานในเชิงวิทยาศาสตร์วิจัยซะเยอะนะครับ เช่นการคำนวณสภาพอากาศนะครับ การที่เราจะต้องคำนวณให้เห็นว่าแบบ โอเคฝนจะตกวันไหน ลมจะพัดยังไงหิมะจะตกหรือเปล่าเนี่ย จริงๆก็ใช้ข้อมูลทางสภาพอากาศแล้วก็คำนวณเยอะๆ อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง HPC หรือว่างานคำนวณที่เกี่ยวข้องกับในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงลึกนะคิดค้นยารักษาโรคนะครับ ก็คือจะต้องมีการคำนวณโครงสร้างโมเลกุลต่างๆนะครับในเชิงลึกเหล่านี้ มันจะมีการคำนวณเชิงตัวเลขเยอะมาก ๆ นะครับ โดยทั่วไปพูดถึงงานประพันธ์อย่างนี้คือใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาทำ งานได้ค่อนข้างยากนะครับ ก็เลยเป็นลักษณะเขาก็เลย define ออกมาชัด ๆ นิดนึงว่าเป็นงานพวก HPC นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆ เนี่ยนิยามพอเราพูดถึง HPC มันจะหลีดไปที่ถึงคำว่างานที่ต้องคำนวณสูง ๆ ต้องการเครื่องเยอะ ๆ ต้องการผลเร็ว ๆ นะครับ อันนี้เป็นเบสิกเลย แต่ทีนี้พอใช้ไปใช้มาบางทีไอ้เครื่องที่มาทำงานประเภทนี้มันก็มีความเฉพาะมาก มันจะไม่เหมือนกับเครื่องแล็ปท็อปหรือว่าเครื่องออฟฟิศทั่วๆ ไป คนก็เลยเรียกปนๆ กันว่าบางทีเรียก HPC อ่ะหมายถึงตัวคอมพิวเตอร์ที่เอา มารันงานประเภทนี้นะครับก็คือบางทีมันก็หมายถึงงาน บางทีมันก็หมายถึงเครื่องคนก็ใช้ปนๆกันนะครับแต่หลักๆก็คือมันจะเน้นงานกลุ่มนี้แหละงานที่ต้องคำนวณเยอะๆมากๆนะครับใช้ประสิทธิภาพในการคำนวณผลสูงๆอ่ะอันนี้คือ HPC ทีนี้แล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันเกี่ยวข้องยังไง เอาจริงๆ ระบบเครื่องเครื่องที่ทำงานกับ HPC อะครับที่มันมีขนาดใหญ่มากๆ เช่น ประกอบไปด้วยจำนวนคอ เป็นแสนแสนล้าน าร์คอร์หรือว่ามีพลังในการคำนวณมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือแบบในโลกนี้มีอยู่สักร้อยเครื่อง500 เครื่องอะไรอย่างนี้นะครับไอ้กลุ่มนี้เรียกว่าเป็นท็อปเทียร์ของเครื่อง HPC ที่ใช้ในการรันงาน อันนี้เราก็จะเริ่มสเกลมันขึ้นไปว่าเป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นนิยามที่เราพูดกันหลวมๆแหละแต่ถ้าเกิดมามองในปัจจุบันก็คือมองว่ามันเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเอาจำนวนเครื่องหลาย ๆ เครื่องมาประกอบรวมกัน หลัก ๆ ก็คือเพื่อให้มันสามารถโซฟงานได้เร็วขึ้นนะครับ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น ขยายขนาดงานที่มันใหญ่หรือซับซ้อนมากกว่าที่จะไปรันบนแล็ปท็อปหรือออฟฟิศทั่วไปนะครับ และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือเป็นซูเปอร์ไจแอนของคอมพิวเตอร์ HPC นั่นเอง ถ้าเอานิยามพื้นๆก็น่าจะพูดกันได้อย่างนี้ครับโอเคครับดรท็อปทีนี้เนี่ยถามต่อครับคืออันนี้เป็นในลักษณะของเชิงเชิงเครื่อง นิยามของเครื่องใช่ไหมครับทีนี้เราเราจะได้ยินเซอร์วิสในเรื่องของการเมื่อกี้เห็นทางเราตาพูดถึงตัวการคำนวณที่ต้องใช้ปริมาณข้อมูลเยอะๆใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในในบางบริการเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มได้ยินคำว่าคลาวแหละอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในในมุมมองของ HPC กับการใช้คลาวเนี่ยเพื่อการคำนวณเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้คลาวก็จะมีบางบางฟังก์ชันที่มันทดแทนเรื่องของการคำนวณอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยประโยชน์หรือความสัมพันธ์กับการใช้งานเนี่ย ในมุมของ HPC กับ Cloud เนี่ย มันใช้งานแตกต่างกันยังไงฮะโอเคครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สับสนกันจริง ๆ นะครับตัวคอนเซปต์ของ HPC แล้วครับ ประมาณ60-70รือว่าค่อนข้างใหม่นะครับเอาคลาวเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างใหม่อาจสักประมาณเมื่อประมาณไม่เกิน10-20ปีที่ผ่านมานะครับ จุดที่แตกต่างกันจุดที่เหมือนกันก่อนละกันนะครับ ตัว HPC กับ Cloud เนี่ยจริงๆมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่บน Data Center อยู่บนแร็กในเชิงฮาร์ดแวร์จะมีความแทบจะไม่ต่างกัน ถ้าเกิดเราไม่บอกเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเครื่องไหนเป็นอะไร แต่ว่าฟังก์ชันในการดีไซน์ในการทำงานของ HPC กับ Cloud เนี่ยจุดมันคนละด้านกันนะครับอย่างที่บอกว่า HPC จำนวนสูงๆจำนวน การคำนวณเยอะๆ นะครับ เพราะฉะนั้นเขาจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพว่าต้องคำนวณได้เร็วนะครับ คือ performance เป็นหนึ่งแหละ คือถ้ามองรถก็คือ F1 นะครับ ไม่ได้มองใช้อย่างอื่น คือแข่งอย่างเดียวนะครับคลาวเนี่ยจุดประสงค์หนึ่งกับกลายเป็นเพื่อบริการให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างง่ายนะครับ คือทำงานง่ายสะดวกครบถ้วน ไม่ต้องไปหาอะไรหลาย ๆ อย่าง คือจบในที่เดียววันซอฟต์อันนี้คือคอนเซปต์ของคลาวนะครับฉะนั้น ของคลาวมันจะกว้างตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบเลยคือเอาตั้งแต่คุณเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่าคลาวคุณจะเข้าไปสมัครเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ นี่ก็คลาวนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในในการใช้งานเชิงบุคคล เช่น คุณมีรูปถ่าย คุณมีข้อมูลไฟล์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคลาวแต่เป็นไฟล์สตอเรจคลาวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คลาวเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในหลายๆยะหลายๆหลายๆด้านนะครับแต่หลักๆก็คือเป็นเพื่ออำนวยความสะดวก ทีนี้เนี่ยพอมันมีจุดประสงค์กันคนละด้านลักษณะของการดีไซน์หรือเครื่องเนี่ย มันก็เลยค่อนข้างจะต่างกันอย่าง ที่บอกอันนึงเหมือน F1 นะแต่อีกอันนึงเหมือนแบบเป็นรถกระบะที่มันทำงานได้ทุกอย่าง แล้วก็แล้วก็เหมือนต้นทุนอะไรเงี้ยก็จะถูกออพติมิซ์มาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นมันจะมองกันคนละด้านนะครับในจุดที่วิวเล่าให้ฟังถึงว่าเอ๊ะแล้วมันมีส่วนที่คล้ายกันไหมก็แน่นอนว่ามันก็จะมีความต้องการในมุมของคลาวบางทีเนี่ยเขาก็ต้องการคำนวณเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมองภาพว่าโดย ลักษณะธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อวิ่งแข่งอย่างเดียว แต่มันจะมีบางพาร์ทที่ใช้เพื่อไปตอบสนองในภาพรวมของเขาได้นะครับ เพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันระหว่าง HPC กับ Cloud คือส่วนที่มันโอเวอร์แลปเรื่องการคำนวณเยอะๆนี่แหละแต่โดยธรรมชาติของสองเรื่องนี้เราถูกออกแบบมาทำกันคนละเรื่องคือเก่งคนละด้านนะครับเอาจริงๆเหมือนมันควรจะมาเสริมกันมากกว่า แต่ว่ามีบางส่วนที่มีโอเวอร์แลปกันนิดนึงในเชิงฟังก์ชันครับ ทีนี้ ทางดรต๊อปพอแบบยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะสมมติว่าลักษณะประมาณไหนเนี่ยเราควรไปใช้ SPC ประมาณไหนเราไปใช้ข่าวอะไรเงี้ยครับครับเออคืองานงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลาวด์เยอะๆเออเกี่ยวข้องกับ HPC เยอะๆเลยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะครับงานวิจัยงานคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ ถ้าเอาถ้าเอาเป็นชื่อแอปพลิเคชัน ก็อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ย AI นี่มาแรงเนาะ แต่การพัฒนา AI ให้มันฉลาด มันเก่งเนี่ยเราต้องคำนวณเยอะมากๆนะครับจริงเบื้องหลังมันเยอะ เพราะฉะนั้นในส่วนของการในการในการ build AI เนี่ยก็ก็เรียกว่า HPC จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ในทางกลับกันพอคุณได้โมเดลที่มันฉลาดแล้วในการไปใช้อะอันนี้ HPC ไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เพื่อแบบอ่ะคุณได้โมเดลที่ฉลาดมากๆแล้วแล้วทำยังไงให้คนเข้าใช้ง่ายๆ อันนี้กลับกลายเป็นคลาวด์ที่เด็ดขึ้นมาก็คือในตอนพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาบน HPC ให้มันฉลาดมากๆ แล้วก็เอาเอา AI ที่ฉลาดแล้วเนี่ยไปใช้ คลาวเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่าย อันนี้ก็จะเห็นภาพว่าแบบเนี้ยมันถูกดีไซน์มาคนละด้านอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ใกล้ตัวหน่อยนะครับ แล้วคนก็ทำเรื่อง AI กันเยอะแล้วก็ดูแล้วเป็นเป็นแนวโน้มเป็นเทรนด์เหมือนกันถูกไหมฮะในการที่จะพัฒนาทางงานทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมฮะ AI นะเราได้ยินคำนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะ ๆ นะครับหวังว่าอนาคตเนี่ยก็จะได้เห็นงานทางด้านนี้ออกมา เยอะๆนะครับ นี้เนี่ยขออนุญาตดรท็อปให้พักกินน้ำนิดนึงนะครับ กลับไปถามทางดรโจบ้างนะครับเมื่อพูดถึงประวัติความเป็นมาเนี่ย ก็นึกถึงดรโจขึ้นมาทันทีนะครับ ว่าน่าจะต้องเป็นคนนึงแหละที่ตอบได้ดีเลยนะครับนั้นอยากจะรู้ครับว่าในมุมของคนที่ยังไม่ได้ทราบความเป็นมาเป็นไปของ HPC หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างในประเทศไทยเนี่ย ว่าเป็นมาอย่างไรเนี่ยนะครับ อยากจะให้ทางดรโจช่วยอธิบายนิดนึงครับว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะครับ ครับผม ครับขอบคุณครับดรวิวที่อุตส่าห์ขยี้เน้นย้ำว่าผมอายุมาก ครับ ก็เอ่อถ้าถ้าใน global trend จริงๆ ก็ HPC มันจะมี มันมันเป็นเรื่องของเอ่อ evolution ของคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งซึ่งเรียกว่าจริงๆ มันก็เป็นภาพฝันของคนที่ทำเรื่องคอมพิวเตอร์ไซส์มาตั้งแต่ 50 ปี 60 ปีก่อนที่ผมยังไม่เกิดนั่นแหละ แต่เอามากลับมาพูดประเทศไทยคำว่า HPC เนี่ยมาเริ่มเป็นที่รู้จักและเริ่มใช้กันในประเทศไทยเนี่ย ประมาณสักสามสิบปีที่แล้วนะครับเกือบสามสิบปีที่แล้วก็แปลว่าผมก็กำลังบอกว่าผมอายุเท่าไหร่ถ้าผมเริ่มทำงานช่วงนั้นระยะเริ่มต้นนะครับ ทั้งทั้งในส่วนของงานพัฒนา HPC แล้วก็การให้บริการและการใช้บริการเนะยังอยู่ในกลุ่มเล็ก ซึ่งซึ่งเอาง่ายๆ ผมว่าเราก็เดาไม่ผิดหรอกก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นศึกษาวิจัยมหาวิทยาลัย แล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆนะครับ แล้วในสสามิบปีที่ผ่านมาเนี่ย โอเคก็มูดสองมุมละกันการใช้ประโยชน์ utilization จากเดิมเนี่ยซึ่งคอมมูนิตี้ขนาดเล็กผู้ใช้งานเป็นนักวิจัยแหละ อยู่ในภาคการศึกษาซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็พอผ่านมาสสามิบปีสิ่งที่โตขึ้นก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนแล้วก็เครือข่ายของผู้ใช้ ซึ่งขยายตัวจากในกลุ่มวงการศึกษาเองก็ขยายในเชิงขนาดนะครับ ในหลายสาขาที่ ที่ใช้ประโยชน์ที่ใช้การคำนวณเป็นเครื่องมือในการทำศึกษาวิจัย ตอนผ่านมาช่วงนี้ก็จะมีจะมีกลุ่มที่เป็นคนใช้งานจากกลุ่มที่อยู่สถาบันภาครัฐต่างๆนะครับรวมถึงบุคลากรในภาคเอกชนด้วย ซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันเรียกว่างานงานงานที่จะทำให้องค์กรเขา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งซึ่งก้าวหน้าไปแล้วได้ประโยชน์จากการคำนวณ นั้นในส่วนคนก็จะมีการขยายขึ้นมา แล้วก็ครอบคลุมในทั้งเซกเตอร์ แล้วก็ในเชิงปริมาณส่วนในแง่ของตัว HPC เองตัวระบบ HPC เอง เนี่ยก็ก็มันก็จะมีการทั้งที่ทำเรื่องพัฒนาการใช้กันขนาดเล็กในองค์กรอะไรต่ออะไร แล้วก็มีการรอบการลงทุน ซึ่งโผล่กันมาเรื่อยๆ จากหน่วยงานนั้นทำบ้างหน่วยงานนี้ทำบ้างจนมาถึงล่าสุดปัจจุบันเนี้ยครับคือตัวศูนย์ไทยซีเอง เนี่ย ก็รับภารกิจ ศูนย์เทสซีสวทชก็รับภารกิจจากรัฐบาลมาแหละให้ให้พัฒนาสิ่งเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน HPC เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวทนอของประเทศไทยขึ้นมานะก็จะเป็นชุดของการลงทุนล่าสุดในในตัวระบบนะครับ ตอนนี้ก็คือในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเราต้องเอาสองส่วนนี้แหละที่ไปด้วยกันให้ให้ได้ครับก็คือว่าในในภาพนี้ทางรัฐบาลก็คือ ลีดมาจนถึงสชแล้วแหละ ตอนนี้เนี่ยสชเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถที่จะรองรับงานที่ได้ได้มาจากทั้งทั้งทั้งภาคการศึกษาเอง หรือว่าภาคเอกชนเองถูกไหมฮะในการที่จะพัฒนาทางด้านนี้ แล้วก็ใช้อินฟราตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้เนี่ยถามทางดรโจเพิ่มครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงในในภาพของ HPC เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย ISC หนึ่งเนี่ย ISC เนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ HPC แห่งหนึ่งของโลกนี้แหละนะครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ในมุมมองของทางดรโจเนี่ยครับ เราอยู่จุดไหน เราอยู่โพซิชันเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับ HPC ทั่วโลกเนี่ยศูนย์ HPC ทั่วโลกเนี่ยเราอยู่จุดไหนยังไงฮะดรโจครับโอเค ผมขออนุญาตตอบเป็นสองมิตินะ มิติที่หนึ่งก็คือสร้างความเข้าใจนิดนึงว่าการใช้งาน HPC อันนี้ผมตัดตัดเรื่องอื่นไปละเอา HPC เนี่ย โดยรวมๆเนี่ยทั่วโลกโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเราจะมีลักษณะการใช้งานระบบ HPC อยู่สองลักษณะด้วยกัน ลักษณะที่หนึ่งคือเป็นแบบที่เรียกว่า dedicated ให้เป็น critical operation service ของ หน่วยงานนั้นก็คือเป็นภารกิจจำเพาะภารกิจหลักไปเลยนะฮะเรียกว่าเรียกว่ามีเองใช้เองเป็นหลักเลยแล้วกัน ตัวอย่างนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างง่าย ๆก็เออเรียกว่าอะไร อย่างระบบ HPC ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเงี้ยมีภารกิจประจำ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีรูทีนเวิร์กแล้วต้องออกมา on the clock ด้วยนะครับเพราะเขามีภารกิจที่จะต้อง แจ้งเตือนหรือว่าพยากรณ์อากาศออกมารายวัน ดังนั้นก็นี่เป็นลักษณะงานที่เป็นงานจำเพาะรูปแบบที่2ก็คือว่าเป็นแชร์ยูสเซอร์วิสครับ คือเจ้าของเครื่องเนี่ย เปิด เปิดการใช้งานของเครื่องให้กับหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับ ในจุดนี้ในมิตินี้ไทยอซีโพสิชันตัวเองเป็นเป็นลักษณะที่2นะครับคือเราตั้งเป็นศูนย์บริการโครงสร้างพื้นฐานเลยแหละเป็นเป็นหลักนะครับโอเคและนี่มิติที่หนึ่งในมิติที่สองนะครับในมิติที่สองถ้าลองมองสถานการณ์ที่ที่มีการแบ่งปันการใช้งานกันเนี่ยโดยสากลละกันก็แบ่งง่ายๆเลยสักสามเทียสามระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คือเป็นการใช้งานกันในระดับสถาบันนะครับ ก็คือว่าเป็น institutional resource service ก็ ก็เรียกว่าใช้กันแล้วก็มีการใช้กันเฉพาะไปในสถาบันตัวเอง หรือว่าสถาบันที่มีความมือจำเพาะ มันก็จะลิงก์กับภารกิจสถาบันตัวเองนะครับ อันนี้อย่างนี้ก็จะเห็นได้ตัวอย่างหลายแห่งในประเทศไทยก็จะมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่างของจุฬาเกษตร ลาดกระบัง CMKL นะครับหรือมจทอย่างเงี้ยนะครับ หรือในสถาบันสถาบันภาครัฐเองที่เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยพัฒนาด้วยก็จะมีอย่างสถาบันดาราศาสตร์นี่ครับหรือว่าสถาบันสารเทศทรัพยากรน้ำนะครับ หรือแม้กระทั่งกรมอุตุเองก็มีการใช้งานกันภายในองค์กร นอกเหนือจากภารกิจจำเพาะที่เขาใช้อยู่งั้นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปแบบเทียที่หนึ่ง ทีที่สองก็เป็นเลเวลของการที่ให้บริการระดับชาติคือว่าเป็น national scale ครับตัวอย่างนี้จะเห็นได้เยอะก็คืออย่าง national lab supercomputer ที่อยู่ใน national lab หรือว่า มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่บางแห่งซึ่งทำภารกิจนี้ด้วยในสหรัฐนะครับ หรือว่าในญี่ปุ่นนะครับบางเครื่องใหญ่ๆก็จะทำภารกิจนี้อยู่ด้วยเช่นกันถือเสิร์ฟทั้งประเทศ แล้วก็ในมุมที่สามมุมที่สามคือเป็นลักษณะ regional ระดับทวีปนะครับ อันนี้คือศูนย์ซูเปอร์คอมขนาดใหญ่ ซึ่งให้บริการข้ามประเทศด้วย ตัวอย่างจะมีเช่นศูนย์ซูเปอร์คอมขนาดใหญ่ ในภูมิภาคยุโรปที่เข้าร่วมในโปรแกรมโปรแกรมที่เรียกว่าอาจจะเป็น Euro HPC แปลว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชุดนั้นที่เขาอยู่ที่ศูนย์นั้น สมมติอยู่ที่สเปน เขาไม่ได้เสิร์ฟแค่สเปนหน้าที่เขาเลยเป็นภารกิจเขาเลยเขาต้องเสิร์ฟให้กับหน่วยงานอื่นๆในประเทศในทวีปยุโรปด้วย ให้กับประเทศอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสามระดับนะระดับหน่วยงานระดับชาติแล้วก็ระดับ ระดับทวีประดับภูมิภาคละกันสำหรับตัวไทยซีเองนะครับตัวศูนย์ใช้พระกรคอมพิวเตอร์พลังานคำนวณขั้นสูงเนี่ยก็จะมองตัวเองอยู่ในระดับเป็น national scale service ช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถเราขึ้นมาให้ถึงให้ถึงให้ถึงเอ่อเรียกว่าอะไร ความสามารถในการ deliver ภารกิจเนี่ยที่ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ในในความเป็นในในระดับต่อไปเนี่ย คือการพัฒนาถ้าสมมติว่าเราเป็นพัฒนาในขั้นต่อไป เนี่ยเราจะจมองว่าก็คือเป็นลักษณะของการไปแชร์ ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศด้วยอย่างนั้นถูกไหมครับในลำดับต่อไป อ่าโอเค ก็ถ้าครับคือพอเราเป็น foundation ในระดับเรียกว่าเป็น national scale ได้แล้วเนี่ย อีกจุดหนึ่งก็คือเราก้าวข้ามว่าเราจะกลายเป็นแบบคล้ายๆยุโรปคือเป็นเทียร์ถัดมาเราให้บริการข้ามประเทศได้นะครับ ซึ่งขนาดนี้จริง ๆ เราก็จะมีกิจกรรมเชิงความร่วมมือต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่อันหนึ่ง ก็คือทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมกันเหมือนกับเป็นเป็นทัสฟอร์สเป็นคณะทำงาน หรือเป็นคอนซัลเทียมศึกษาแนวทางที่เราจะมีอินฟราสตรักเจอร์ของระดับภูมิภาคหรือใช้ใช้งานกันระดับภูมิภาคได้อย่างไรนะครับซึ่งในในภูมิภาคอาเซียนเองก็จะมีอยู่ สองถึงสามประเทศที่ที่จะอยู่ในกลุ่มที่อาจจะสามารถทำฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับ เช่นสิงคโปร์เช่นไทยนี่เป็นต้นครับ ขอขออนุญาตแอบถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะคะดรโจคือจริงๆแล้วในมุมของเวลาเราถ้าสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มกลุ่มของการแชร์แชร์เซอร์วิสเนี่ย ระหว่างเครือข่ายต่างประเทศเนี่ย ในในแง่ของผลกระทบเนี่ยของการทำ knowledge transfer เนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยในมุมของดิจิทัลที่มันอาจจะต้องใช้ HPC อย่างเงี้ย ในมุมมองของเราจ้นมันมีผลไหมฮะมันมีผลต่อการที่จะย้อนกลับมาในการผลิตงาน Deep Technology เนี่ยหรือ Deep Research เนี่ยในในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนไหมครับในในมุมอย่างนั้นครับเออโอเค ต้องต้องมองว่าถ้าถ้ามีการใช้งาน across across ภูมิภาค across ประเทศเนี่ย ถามว่าอะไรที่เป็นเบนฟิตที่เกิดตรงนี้ ผมว่ามันจะมีลักษณะงานบางเรื่องนะครับ ที่เรียกว่า มันช่วยช่วยที่ให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัย เอง คือถ้าดิฟพอไปทำเรื่องดิฟเทคแปลว่าคุณส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องแน่นอน คือคนที่ต้องอยู่ในจุดจุดที่ทำตัวดิฟเทคเองถูกไหมครับ ซึ่งโดยมากก็คือออน่าจะเป็นการสร้างสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือว่าหรือว่าการ เรียกว่าอะไรเรียกว่า เอาองค์ความรู้ใหม่ หรือตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นจุดหนึ่งก็คือว่าจากเดิมที่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครือข่ายของผู้ร่วมงานผู้ใช้วิจัยผู้ทำงานด้วยกันในเรื่องเดียวกัน รวมถึง Data ที่อาจจะมีโอกาสที่ across across มาใช้ได้จากเดิมที่มันต้องอยู่ไซโลของประเทศไทยประเทศมัน ซึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุยกันดีก็ได้อีกหลายชั่วโมงนะ ว่าเรื่องนี้มันไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเถอะแต่ว่าถ้าถ้าตรงนี้มัน open up channel ของการที่ นักวิจัยในหัวข้อเดียวกันทำงานข้ามประเทศกันได้มันเกิดความร่วมมือปึกผันประมาณ Data ที่สูงขึ้นเนี่ย การ drive เข้าสู่ไอ้ตัวพัฒนา Deep Tech เนี่ยมันก็จะเป็นเป็น benefit ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ อืมแล้วจะได้เร็วในแง่ของความเร็วที่ที่เกิดภาพมุมนี้ก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับ ในการกระตุ้นงานดิฟเทคบางอย่างในกับนักวิจัยไทยกับผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับ โอเคครับ ขอบขอบคุณทางดรโจมากนะครับ ให้พักเหนื่อยแป๊บนึงนะครับเอ่อต่อไปขอย้อนกลับไปถามทางดรท็อปบ้างนะครับคือตอนนี้เนี่ยพอเข้าใจความสำคัญของ HPC พอเข้าใจแล้วว่าเอ่อ position ของไทย s ีเนี่ยเมื่อเทียบกับระดับประเทศระดับโลกเนี่ยประมาณไหนนะครับ ทีนี้อยากจะให้ลงรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ว่าในมุมของไทย s ีเองเนี่ยนะครับ ทรัพยากรที่ที่เราเรียกว่าเราเราเราจะติดปากกันภายในเวลาเราคุยกัน เราจะบอกว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์ อย่างเงี้ยครับอย่างในมุมของทรัพยากร HPC เนี่ยที่ทางไทย SC เนี่ยนะครับ มีอยู่นะครับ แล้วก็ที่เป็นคนให้บริการเนี่ย เป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับ แล้วมันจะไปเหมาะกับงานประเภทไหน เอาประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับดรตอบครับอาจจะขออนุญาตถามทางดรตอบครับ ได้ครับก็คืออจริงๆต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยไทยเอสซีเราเปิดมาได้ยังไม่นานมากนะครับเป็นที่ดรบอก คือเป้าหมายของเราเนี่ยเป็น national scale service เนาะแต่ว่าการที่จะเข้าไปถึงระดับชาติเลยเนี่ยมันต้องมีความพร้อมในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นจริงๆไทยเอสซีก็เหมือนล้อนออกมาเป็น2เฟสคือตอนนี้เหมือนเรายังอยู่ในเฟสที่เป็นเฟส starting นะครับก็คือเป็นเฟส pilot อยู่นะครับในช่วง pilot ของเราเนี่ยเราจะโฟกัสการบริการหลักๆ เป็นตอบ สนองเรื่องความต้องการทรัพยากรภายใน สวทช เป็นส่วนใหญ่นะครับ โดยที่มีการนำร่องไปสู่หน่วยงานภายนอกด้วยบางส่วน แต่ว่ายังไม่ถึงกับแบบ full scale แบบว่ารับทุกคนเข้ามาใช้ในรูปแบบที่ open for all นะครับ in the future เราไปทางนั้นแน่ๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมองในตรงนี้ก่อน เพราะฉะนั้นต้องมองว่าทรัพยากรในเฟสหนึ่งที่เรามีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในเฟสหนึ่งนะครับก็ยังถือว่ายังเล็กอยู่ถ้าเทียบกับใน international stage นะครับ ก็เหล่านี้เราจะมีตัว ตัวหน่วยประมวลผลนะครับ หรือเราชอบเรียกกันว่าคอนะครับจำนวนคอคือตอนนี้เราจะได้ยินว่าเวลาแล็ปท็อปมันมีส่คอแปดคอหกคอมือถือ ก็มีจำนวนคออย่างนั้นเนี่ยจริงๆก็บอกเป็น capacity หรือจำนวนหน่วยประมวลผลที่มันมีอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะครับ HPC ก็จะนับแบบนี้แหละ แล้วก็รวมกันในทุกหน่วยที่มีอยู่ในเครื่องเลยนะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,300 กว่าคอนะครับ4,300 กว่าคอที่สามารถประมวลผลได้พร้อมๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะได้ยินคีย์เวิร์ดมาอีก ภาพอีกอีกเสียงหนึ่งว่า เอ๊ะ เดี๋ยวนี้มันต้องมี GPU นะ เวลาอ่ M1 เนี่ย มันทำ GPU neural network ได้เร็วอะไรอย่างนี้นะครับ มันเริ่มมีตัวหน่วยประมวลผลที่สำหรับสำสำหรับทำงานเฉพาะนะครับ ที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าคอทั่วไป ซึ่งตรงนี้ของไทยเอสจะมีให้บริการในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าเป็น GPU หน่วยอ่า unit นะครับ GPU unit ของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เป็นเหมือน top tier สำหรับเอาไว้การคำนวณโดยเฉพาะนะครับเป็นรุ่น NVIDIA Tesla V100 เนี่ยอยู่ประมาณ 28 หน่วยนะครับ ถือว่าจำนวนพอสมควรนะครับ เพราะว่าแต่ละตัวนี้จริงๆ ก็มูลค่าพอสมควรเหมือนกันในการที่จะลงทุน แล้วก็มันช่วยให้งานทางด้าน AI นะครับ แล้วก็งานคำนวณบางประเภทเนี่ยได้เร็วขึ้นมากๆนะครับได้ประสิทธิภาพการคำนวณมากกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดามากๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่บน หน่วยบันทึกข้อมูลนะครับหรือว่า storage ของเราที่มันมีเป็นลักษณะเป็น high performance storage เพื่อให้ตอบสนองต่อความเร็วในการคำนวณ คือ feed data เข้าไปได้ทันต่อการคำนวณนะครับ อีกประมาณ700เทราไบต์อันนี้เรียกว่าเป็นไซส์ที่ก็ถือว่าสมมาพาควรนะครับ เราก็สามารถให้บริการคนได้เยอะเหมือนกันนะครับ ตลอดในช่วงที่ 3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มียูเซอร์อยู่ แล้วแต่ปีอย่างอย่างแอคทีฟในช่วงปี ปีหนึ่งก็ประมาณ 250-300 คนนะครับที่ที่มาใช้จากทั่วประเทศเลยนะครับ ในมุมนี้เนี่ยเราให้บริการ 3 ปีเนี่ยให้บริการไปทั้งหมด 55 ล้านคอชั่วโมงนะครับคออาว้าสิบห้าล้านคออาเนี่ยฟังดูเหมือนมันเยอะแล้วก็มันงงมันเยอะขนาดไหนคิดง่ายๆนะครับ สมมติเรามีเครื่อง Apple M1 วันนี้เรามองว่าเขามี 8 คอเนาะ M1 มี 8 คอก็คือเปิด M1 รันไว้ 800 ปีนะครับ เครื่องหนึ่งเครื่องรันงานไ้แปดร้อยปี เท่ากับที่เราบริการมาประมาณสามปีที่ผ่านมา อันนี้คือนับจำนวนคอกันอย่างเดียวเนาะไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องประสิทธิภาพว่าทำได้เร็วได้ช้า แต่พอจะให้เห็นภาพนะครับว่าพลังของ HPC หรือในระดับที่เรียกว่าเป็นน้องๆซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ย ก็มันจะสามารถทำอะไรได้เยอะมาก ๆนะครับก็อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเฟสแรกของเราแล้วก็คิดว่าอีกหน่อยเราจะไปในสเต็ปที่ใหญ่ขึ้นนะครับ เพื่อให้บริการทั่วประเทศได้ได้เพียงพอครับ แล้ว ถามทางนรตตอต่อครับนอกจากพูดง่ายๆแหละตอนนี้เรามีทรัพยากรเรามี HPC เนี่ย ในการที่จะเตรียมรองรับงานทางด้านการคำนวณการพัฒนา AI ต่างๆ เนี่ยนะครับ นอกจากทรัพยากรที่เรามีในการให้บริการแล้วเนี่ยครับ ISC ยังมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติมบ้างไหมครับในไทยสีครับนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับ เพราะว่าเวลา บางทีเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ HPC หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมองถึงเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรทรัพยากรคือตัวคำนวณมันเป็นหลัก อันนี้คือถ้ามองเป็นถ้ามองเป็นในแง่ของการลงทุนประเภทอื่น ก็คือเรามีแต่เรามีแต่อสังหาริมทรัพย์เรามีแต่ตึก ที่เอาไว้บริการอะไรแต่ว่าจริง ๆแล้วเนี่ยคีย์สำคัญที่ทำให้เหมือนการใช้งานมันเกิดเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องมีกลไกฟันเฟืองในการทำงานด้วยนะครับ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญนะครับ ที่จะมาช่วยให้เขาสามารถใช้งานได้ในรูปแบบของ HPC ก็จะเป็นอย่างนั้น คือลักษณะการใช้งานของ HPC เนี่ย มันมีความเฉพาะแบบพอสมควร คือสำหรับคนที่เคยอาจจะเคยทำงานคำนวณหรือใช้บนแล็ปท็อปเนี่ย อาจจะอาจจะไม่ไม่ชินว่ามันใช้บนเครื่องซูเปอร์คอมยังไงตรงนี้เขาต้องการไกด์นะครับ ในทางไทยซีเองเลยเนี่ย ก็จะมีภารกิจหลักตัวหนึ่งเลย ก็คือเราจะมีทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ HPC นะครับ คือเก่งเรื่องคอมแหละ การเซตอัพเน็ตเวิร์กทั้งหมดในการเซตอัพระบบ HPC System ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญ กับอีกทีมหนึ่งคือเป็นทีมที่เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เขาเป็นผู้ใช้และเขาก็รู้จักว่า HPC คืออะไร จะเป็นคนที่ช่วยเหมือนเชื่อมนะครับแก็บตรงนี้ ระหว่างผู้ใช้ที่อาจจะไม่เคยใช้ HPC มาก่อน ให้สามารถที่จะเหมือนคุยภาษาเดียวกันได้ คือครึ่งหนึ่งก็คุยเหมือนแบบภาษาแอปพลิเคชันว่าอ๋อนี่นะการคำนวณเคมีการคำนวณ AI มันเป็นยังไง คือคุยภาษาเดียวกัน แต่ครึ่งหนึ่งก็จะสามารถให้ไกด์ว่าเออการมาใช้ HPC เป็นยังไง ก็คือสรุปก็คือนอกจากเรื่องของทรัพยากรที่จำเป็นต้องมีอยู่แล้วสำหรับการบริการเนี่ย เราก็มีในเรื่องของการให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคนะครับ กับแอปพลิเคชันเบสด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ build capacity ที่ที่ที่ challenge พอสมควรสำหรับสำหรับหน่วยงานไหนก็ตามที่อยากตั้งซูเปอร์คอมขึ้นมาครับโอโอเคครับ ภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ ทีนี้เดี๋ยวขอพักทางดรตอมไปนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอยากจะรู้แล้วแหละว่า เอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างอย่างไงนะฮะทีนี้เดี๋ยวขอ ก่อนที่จะกลับมาที่ทางัรขอไปทางดรโจนิดนึงนะครับ เมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามต่อก็คือว่าจริงๆ แล้ว ในมุมมองของทางดรโจเองเนี่ยครับ มองความสำคัญของ HPC เนี่ยนะครับ ต่อการพูดถึงงานวิจัยหรือการสร้างการแข่งขันของประเทศของประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ มีความสำคัญมีมุมนี้เนี่ย ในการที่จะไปพูดถึงเนี่ย ในเรื่องของ SPC กับความเกี่ยวข้องตรงนี้ยังไงบ้างครับ ดรโจครับครับดรโจเปิดเปิดไมค์ครับผม ครับ ครับขอบคุณครับเอ่อพี่ขออนุญาตตอบในมุมของวทนนะ วิสาเทคโนโลยีนวัตกรรม ผมตั้งข้อสังเกตให้ข้อหนึ่งก่อน ตั้งข้อสังเกตให้ข้อหนึ่งก่อน ทุกประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นนำที่เรารู้จักแล้วหรือพยายามเราเเรียนรู้หรือว่าเดินตามเขาอยู่พอสมควรเนี่ยสังเกตเลยนะครับ ทุกประเทศนั้นมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือมี HPC system ที่มีขนาดและ accessibility เรียกว่ามีการเข้าถึงของของคนที่ถึงภาคทุกภาคส่วนนะคือเข้าถึงทั้งภาคที่วิจัยศึกษาสถาบันภาครัฐ แล้วก็งานทางด้านเอกชนรู้สังกับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับอย่าง เป็นเป็นข้อสังเกตที่เห็นเอ่อแล้วก็จะสังเห็นได้ว่าประเทศพวกนั้นนะจริง ๆ มีคล้ายๆกับมีโครงสร้างพื้นฐานประมาณเนี้ยหรือมีศูนย์ซูเปอร์คอมต่าง ๆ ที่ถูกซีดขึ้นมาแล้วให้บริการต่างๆ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบปียี่สิบปีกันมาแล้วแปลว่าเขาเริ่มมาก่อน ขณะที่ไทยซีเองเพิ่งจะเริ่มประมาณแค่ ได้สองปีกว่าๆเองนะเรียกว่าตามตามหลังอยู่ยาวพอสมควรเลยโอเค อันนี้เป็นข้อสังเกตที่หนึ่งนี่ข้อสังเกต ถ้ากลับมาสู่คำถามถามว่าเออแล้วมันมันมาช่วยประโยชน์ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไรนะครับ ผมขอย้อนไปประเด็นสำคัญนิดหนึ่งที่อาจจะสร้างสร้างภาพความชัดเจนนิดนึงก็คือว่าดรท็อปพูดไปแล้วตอนต้นว่าสิ่งที่ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือ HPC ตอบสนองให้กับการใช้งานสำคัญ Key Features คือสปีดความเร็วนะครับ สองจริงๆเป็นเรื่องของสเกลของปัญหา problem size ของขนาดของงานคำนวณ ทีนี้เวลาเราไปพูดถึง c o m p e t i t i v e มันต้องจับต้องได้นิดหนึ่งเนาะ ก็คือทั้งสปีดและสเกลเราพูดถึงว่าสปีดและสเกลของการคำนวณ ทีนี้รูปแบบการใช้งานของ HPC จริงๆ มันผ่านในในภาพของสิ่งที่เรียกว่าการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์นะครับ การใช้แบบจำลองแปลว่าเราพยายามทำลักษณะการจำลองสถานการณ์หรือจำลองสิ่งที่เราอยาก จะรู้นะครับ มันยอมจากการที่มันมีสปีดและสเกลตรงนี้ มันยอมให้เราสามารถทำในสิ่งที่มันไม่ไม่ควรจะไปทำทดลองกันเล่น ๆ ในสถานการณ์จริงๆอ่ะได้ออกใช่ไหมครับ ผมยกตัวอย่างเก่า ๆ นิดนึงไม่รู้น้องรุ่นหลังๆยังทันหรือเปล่า ถ้า 20-30 ปีก่อนนะคุณจะเห็นเยอะในหนังหรือว่าในโฆษณาเมื่อก่อนว่า การการการทดสอบเซฟตี้ของรถยนต์ที่จะออกแบบดีไซน์ก่อนที่จะมาผลิตให้คนใช้อ่ะคุณจะมีรถที่ต้องวิ่งชนกำแพงชนด้านตรงตรงชนด้านข้างอะไรต่างๆ แล้วก็จะมีมีไอหุ่นที่ที่นั่งในรถถูกไหมครับ แล้วจะมีพอชนเสร็จหัวขาดแขนขาดหรืออะไรก็แล้ว แต่แล้วจะมีแอร์ดูความแตกต่างว่ามีแอร์แบ็กหรือว่าการมีการใส่แอร์แบ็กเกิดผลยังไง การไม่ใส่เป็นยังไง การใส่สายนิรภัยเป็นยังไง โอเค แปลว่า สมัยก่อนนั้นเนี่ย แบบวิธีนั้นนะคุณจะทำคือคุณต้องจำลองรถต้นแบบขึ้นมาตัว แล้วก็วิ่งชนอ่ะ ก็คันหนึ่งก็หลายตังค์เลยนะเราต้องทำซ้ำจนกว่าจะแน่ใจ ในส่วนหนึ่งคือเดี๋ยวนี้ภาพอย่างนั้นนะมันถูกทำโดยผ่านระบบการจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ซึ่งจริงๆมันก็มีมานับเป็นสิบยี่สิบปีแล้วเหมือนกันแปลว่าคุณสามารถ คาดการหรือคำนวณภาพได้ว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้น สิ่งที่คุณออกแบบมา รวมทั้งการทำงานของแอร์แบ็กการทำงานของซีเบลหรือการเสริมเสริมความแข็งแรงของรถแบบไหน หรือการทำให้มันมีดีไซน์เปลี่ยนไปยังไงเนี่ย มันเพิ่มเซฟตี้แฟกเตอร์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร จากนั้นจำนวนที่คุณจะต้องหายไปในการที่พัฒนารถแล้ววิ่งชนแล้วเสียหายไปเนี่ยมันลดลงส่วนที่หนึ่งเนี่ย แบบนี้คือเรียกว่าการลดคอส แล้วก็ลดเวลาด้วยถูกไหมครับกว่าจะทำรถคันหนึ่งออกมากับการทำในคอมพิวเตอร์แล้วจำลองแบบแล้วมันเกิดเนี่ยเวลามันลดลงคอสมันก็ลดลง อันนี้เป็นมิติที่หนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างแบบในภาพเอกชน ในมิติที่สองเนี่ยงานที่มันตอบเชิงสังคมนะครับ เอาตัวอย่างง่าย ๆ ก็ผมว่าผมพูดไปแล้วส่วนหนึ่งก็ลองดูนิดนึงก็คือการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศเดี๋ยวนี้ทั่วโลกส่วนทั่วโลกเลยนะครับ จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์มาประกอบ เป็น numerical weather predictions สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่มี HPC มาเป็น system แปลว่าคุณคำนวณเสร็จ เรียกว่าวันนี้คำนวณเสร็จแล้วคำนวณได้ล่วงหน้าด้วยความซับซ้อนของโมเดลไปอีกวันหนึ่งสองวันสามวันทลายล่วงหน้าได้สามวันห้าวันครับอันเนี้ยมันเป็นลักษณะ service ที่หน่วยงานภาครัฐ หรือจะต้องให้เป็น information ให้กับประชาชน เพื่อจะเตรียมตัวว่าพรุ่งนี้คุณจะเอาล่มออกไหม หรือเวลามีพายุจะเข้าแล้วพยานคำนวณเส้นทางพายุจะเข้ามาเนี่ย แค่ล่วงหน้าได้หนึ่งวันเนี่ย ภาครัฐก็จะสามารถเตรียมการที่จะอพยพหรืออะไรต่าง ๆ คนในพื้นที่ที่คิดว่าจะโดนเต็ม ๆ ได้ได้ดีขึ้นมันก็จะลดเรื่องความเสียหายเชิงทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตได้ อันนี้ก็เป็นมิติที่สองนะครับมิติที่สามก็เอากลับมา root cause มาที่ตัว root ของมันเองคือเรื่องของงานวิจัยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวัฒนส่วนหนึ่งวัดด้วยความสามารถในการที่ความก้าวหน้าของการวิจัยถูกไหมครับ ทั้งทั้งวิจัยประยุกต์แล้วก็วิจัยแบบแบบแบบแอดวานซ์ไปเลยเนี่ย มันเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยไทยในการที่คุณจะทำผลงานได้เสร็จเร็ว ถ้าถ้าคุณใช้งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณเป็นเครื่องมือเนี่ย ขณะที่ประเทศอื่นมันแข่งกันในทั้งโลกนะครับไม่ใช่แข่งกันในประเทศอย่างเดียวจริงๆมันแข่งกันในทั้งโลกเพราะว่าคนตีพิมพ์หรือเสนอผลงานเนี่ยมันใช้เวทีโลก คุณประเทศหนึ่งมีเครื่องมือชนิดนี้ที่ช่วยทำงานได้เร็วขึ้น อีกประเทศหนึ่งไม่มีแปลว่านักวิจัยในประเทศนั้นจะเสียเปรียบในการที่จะผลิต ผลงานได้ทันเวลาแล้วไปสร้างหีบอสมานี่มองสามมุมเลยนะ มองในแง่ของ productivity มองในแง่ของภาคชีวิตสังคมแล้วมองในมุมวิชาการนะฮะ งั้นในสามตัวบวกกันเนี่ย ผมว่ามันก็จะสะท้อนไปเองว่า เห็นไหมว่ามันการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่างโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าในมุมในมุมของตัวทรัพยากรของ HPC เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความสำคัญต่อการที่จะสร้าง พัฒนาเรื่องของตัวงานวิจัยเองหรือว่างานวิจัยเนี่ยไปมีผลกระทบต่อการพัฒนาตัวงานทางเชิงอุตสาหกรรม ในการส่งผลต่อการแข่งขันในมุมของธุรกิจภาคเอกชนเองด้วยก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยถามถามทางดรโจต่อครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอพอสมมติถ้าผมเป็นเป็นภาคเอกชนเนี่ยพอผมฟังดรโจละผมก็อาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยถ้าอย่างนั้น HPC มันน่าจะสำคัญเนาะยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีธุรกิจที่เกิดข้อที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เป็นลักษณะของเบสเทคโนโลยีเนี่ย เริ่มเยอะขึ้นแล้ว SME ก็พยายามจะ transform ตัวเองเป็น IDE อะไร เป็นต้นนะครับ ทีนี้เนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราก็อยากลงทุน HCG ของเราเอง ในในในบริษัทเรานะอย่างเงี้ยฮะมันมีประเด็นไหนไหมฮะที่แบบเออน่าจะต้องเป็นข้อกังวลถ้าสมมติผมลงทุนเอง หรือ หรือผมไม่ควรจะลงทุนเอง แล้วมาใช้ที่ไทยเอสเป็นต้นนะครับ อยากจะให้ดรโจช่วยขยายความนี้นนึง โอเคขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้ชี้ช่องมากเลยก็จริง ๆ ในฐานะที่ที่ที่ร้านไทยเอซีเองเนี่ยเราก็อยากจะให้เรามีลูกค้าเยอะเราอยากให้ทุกคนอ่ะแทนที่ไปลงทุนเองก็ย้ายมาใช้เราถูกไหมครับ แต่ว่าเอาให้แฟร์นะขอตอบคาถามแบบแฟร์เลย คือ ไม่ใช่โปรโมชั่นการขายคือจริง ๆ แล้วมันต้องขึ้นกับการปัจจัยที่ต้องพิจารณานะ งานมาลักษณะลงทุนเองก็น่าจะเหมาะกว่า แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดเลยผมเชื่อว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะมองเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอยู่แล้ว คือความคุ้มค่าในการลงทุน โอเคไหมยังไงก็ตาม HPC เป็นเทคโนโลยีในสายไอทีซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีในสายไอทีเนี่ยไลฟ์ไทม์ต่อรอบการลงทุนมันต่ำมันเปลี่ยนเร็วกว่านึกออกไหมฮะคิดง่ายๆก็คือมือถือคุณอายุใช้งานเนี่ย ก็มือถือหรือคอมพิวเตอร์เราเปลี่ยนเรียกว่าสามปีห้าปีใช่ไหมถูกไหมฮะ อแล้วก็ผมว่าเราก็คงจะเจออยู่หลายคนนะ ซื้อมาใช้แบบซื้อของแบบแพงสุดๆมาใช้แล้วใช้ไม่คุ้มอ่ะใช้มาเพื่อเพื่อโชว์อันนี้มันไม่ใช่ไงเออแล้วเทคโนโลยีของ HPC เนี่ยมันมีอีกในย่านหนึ่งก็คือ มันมันราคาแพง ราคาต้นทุนมันสูงครับเพราะว่าการที่มันเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่ดรมนัชชัยพูดมันทำอะไรได้มากกว่าของทั่วไป เยอะมันก็ราคาสูงต้นทุนมันสูง ทีนี้อีกมุมเนื่ยคำว่าคำว่าคุ้มค่าในการลงทุน ว่าคุณซื้อมาใช้ของที่ราคาสูงพอสมควรแล้วก็อายุใช้งานต่อรอบการลงทุนมันต่ำ ถ้าคุณปล่อยมันซิดไว้เฉยๆแล้วคุณไม่ได้ใช้มันทุกเม็ดไม่ได้รีดมันแต่ทุกเม็ดเนี่ยแปลว่ามันไม่คุ้มถูกไหมโอเคแล้วเวลาพูดถึงคำว่าต้นทุนเนี่ย เรามักจะนึกถึงว่าอ๋อค่าเครื่องแค่นี้เอง เอามาตั้ง มันไม่ใช่ไงเพราะว่าเรียกว่า total cost บนอาชีพคือการเป็นต้นทุนในการทำงานจริง มันไม่ได้มีแค่ค่าเครื่อง สุดท้ายคุณใช้มันตลอดห้าปีคุณมีของอย่างอื่นที่ต้องมาใช้อ่ะมันทำงานเร็วกว่าชาวบ้านจริงมันไม่มันไม่ใช่กินอากาศเป็นอาหารนะ มันก็กินไฟกินนู่นกินเนี่ย มันก็ต้องกินมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปอ่ะถูกเลยยังไม่นับว่าสิ่งที่สารุพกต้องไปเลี้ยงมันอีก ตัวคนที่ต้องเข้ามาดีลกับมัน ในการเซตให้มันสามารถทำงานอยู่ได้ตลอดเวลา ไม่ให้เกิด disruption ของ process เอาเข้าจริง ๆเนี่ยในระยะ 5 ปี 10 ปีของไลฟ์ไทม์ของการใช้งานมันเนี่ยมันก็แปลว่ามันเจอโอเปอเรชั่นคอสเพิ่มเข้าไปอีกเยอะเลยนั้นนั้นว่าโดยตามเนื้อผ้าเลยนะครับ ซึ่งในนี้เป็นคติสอนใจกับเรื่องที่กำลังคนโดดโดนหลอกซื้อของออนไลน์เยอะประโยคนี้มาเหมือนกันเลย ว่าตามเนื้อผ้านะครับ ของถูกที่ดีกับของฟรีไม่มีในโลก อืมเพราะฉะนั้น จุดนี้คือจุดที่ต้องต้องดู นี่ถ้ามิติเออมันมีหลายมิติแต่เรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็น p พร์ตี้เหมือนกัน ทุกที่เหมือนกันอ่ะผมว่าคนที่ที่ที่ใช้ตรงนี้ไป จะต้องคำนึงถึงเยอะเหมือนกันว่า ส่วนใหญ่จะไปจุกตอนตอนนี้แหละครับ ตอนตอนที่มีของเสร็จแล้ว พอมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นเพิ่มเข้ามาระหว่างทำงานเนี่ย จุกแบบน่ากังวลอ่ะคือดังนั้นก็คือในแง่ที่บอกว่า ถ้าถ้าถ้ามันก็คือเรื่องคอสกับเบนฟิตนี่แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าถ้า ดูลักษณะงานเราปรากฏว่า เขาพูดแฟร์ๆก็คือว่าถ้าถ้าลักษณะเรา มีความจำเป็นเฉพาะอย่างหรือแบบเป็น dedicated operation คุณใช้มันครบทุกเม็ดแน่นอนอย่างนี้อยู่แล้ว เนี่ยก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วเครื่องห้าปี แล้วคุณใช้มันแค่ประมาณห้าเดือนช่วงที่คุณทำ product development เนี่ยแปลว่าคุณคุณไม่มีอะไรทำต่อเนี่ยคุณรอให้มัน ค่าเสื่อมมันหายไปค่าไฟก็กินอย่างเงี้ย อันนี้ต้องต้องเทียบกันดูเอง ผมพอตอบตอบตรงประเด็นนี้แล้วผมขอย้อนไปอีก ย้อนไปติดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ กับคำถามเมื่อสัก ก่อนหน้านี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมตอบคาถามอยู่มีตัวอย่างอยู่สามอัน ตัวอย่างแรกกับตัวอย่างที่สองเนี่ย จะเห็นว่ามันเป็นความซับซ้อนของการใช้ HPC แต่ผลลัพธ์ของมันไม่ใช่ความผลลัพธ์ที่ซับซ้อนผลลัพธ์ของมันออกมาเป็นสิ่งที่ออกมาใน daily life operation ซึ่งกระทบกับคนทุกคนนะครับ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานในรายวัน หรือว่าชีวิตสิ่งของเรา ขณะที่ในมุมวิชาการจริงๆมันจะเป็นเชิง advance มุมหนึ่งคือ advance ไปอย่างที่บอกว่าแข่งขันในระดับ โลกได้กับอีกมุมหนึ่งคือ apply research ซึ่งผมข้ามไปนิดนึงก็คือ บางเรื่องก็กระทบกับเรา เช่นดรท็อปไอ้พูดไปนิดหนึ่งในการพัฒนายาพัฒนาวัคซีนต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์กับโรคระบาดหรือต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ช่วย speed up process ในช่วงต้นก็มาจาก HPC ในการจะลองแบบโมเลกุลของยาต่างๆว่าทำงานได้อย่างไร สุดท้าย end product พอออกมาเป็นยาก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เพียงแต่ว่าในโปรเซสการพัฒนาที่ใช้ HPC เนี่ย มันไม่ใช่ส่วนที่ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้เท่านั้นนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันในในงานวิจัยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทุกส่วนงานเลยคือคำนึงจุด จุดที่ย้อนมาคำถามของดรวิวมาสักครู่คือควงคุ้มค่าในการลงทุนครับครับผมโอเค ขอบคุณขอบคุณทางดรโจ้มากเลยครับ กระจ่างนะครับ กระจ่างก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าหน่วยงานหรือว่าคนที่ลงทุนเนี่ย คิดว่าสามารถที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนทีนี้เนี่ย มีพอยต์อันหนึ่งที่ทางดรโจพูดก็คือว่าเรื่องของลักษณะของการทำ product development หรือจริงแล้ว ในช่วงต้นเนี่ยที่ที่เราอาจจะยังไม่ต้องลงทุน HPC เองเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการส่วนหนึ่งใช้ไทย SC ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เริ่มอยากรู้แล้วนะครับว่าในไทย SC เองเนี่ยนะครับในการให้บริการ HPC เนี่ยเหมาะกับสาขาไหนบ้างนะครับ ก็จะกลับมาถามทางดรตอบครับว่า ในเรื่องของงานเนี่ยหรือว่ากลุ่มประเภทที่พอยประเด็นไว้เมื่อกี้ทางโนตต็อปนะครับว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีเอ็กซ์เพรสอย่างเงี้ยครับสาขาไหนที่แบบเราเรารองรับได้หรือจริงทุกสาขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรบกวนทางโนตตอบช่วยตอบนิดนึงครับโอเคครับเอ่อจริง ๆคำถามนี้ยากมากในตอนช่วงที่เราตั้งแรก ๆ แล้วมันก็เป็นคำถามแบบที่สำคัญมาก เพราะว่าลักษณะงานแต่ละงานเองเนี่ยมันก็มีความเหมาะกับ HPC คนละประเภทคือจริง HPC เองก็มีสับไทปของมัน ทีนี้การที่เราจะเลือกว่าจะให้มีเครื่องแบบนั้นแบบนี้เนี่ย มันก็จะไปตอบกับงานที่มันมีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะกันเหมือนกัน คำถามเนี่ยเราพยายามตอบมาตั้งแต่ช่วง แรก ๆ ที่เราที่เราลงทุนตัวเฟดด้วยนะครับ แล้วก็คิดว่าจริงๆตอนที่เราทำพาย o t p h a s ตอนนี้มันน่าจะช่วยให้เราเห็นภาพในตอนวงกว้างของประเทศมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาเนี่ยจากประสบการณ์ที่เรารันมา 3 เกือบเกือบจะ3ปีแล้วเนี่ย ก็พบว่าในประเทศไทยเองมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ HPC อยู่ 5 ด้านด้วยกันนะครับ บางด้าน ดรโจได้พูดไปแล้ว แต่เดี๋ยวผมขอขยายต่อเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันว่าไอฟิลพวกนี้มันคือทำอะไรบ้างออย่างด้านแรกเลยนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับทางด้านเรียกว่า bioinformatics นะครับ bioinformatics เนี่ยมันคือเป็นฟิลที่เราจะใช้เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือ HPC เนี่ยไปวิเคราะห์เกี่ยวกับสายพันธุ์สายพวกรหัสจีโนมของคน หรือว่าเป็นสัตว์ หรือว่าเป็น พืชนะครับซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับ เรื่อง BCG เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงเชิงลึกทั้งแบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของของพืชเศรษฐกิจหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจของเราเลย การเข้าใจไปถึงตัวโครงสร้างรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็เป็นคีย์หนึ่งที่มีงานวิจัยกันอยู่เยอะมากแล้วพัฒนาให้ไปต่อ อันเนี้ยในในตอนที่คุณได้เหมือนสายรหัส DNA มาแล้ว หรือหรือตัวพันธุกรรมมาแล้วเนี่ย การที่จะไปดูต่อว่า เอ๊ะ แล้วมันทำยังไงได้ต่อ มันต้องใช้ตัว HPC ในการประมวลผลแล้วทำความเข้าใจหรือเปรียบเทียบนะครับ อันนี้เป็นงานหนึ่งแล้วก็มีการวิจัยกันเยอะมากนะครับ ในทั้งในสถาบันวิจัยต่างๆ หรือว่าภายในมหาลัยต่างๆ ก็มีนะครับ งานนี้ใช้ HPC แล้วก็ทำเยอะนะครับหนึ่งละด้านที่สองนะครับก็คือเป็นเรื่องของงานวิจัยเชิง เชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์แล้วก็พวกเคมีพันธ์นะครับรวมไปถึงทางด้านทางด้านชีววิทยาด้วยนะครับ อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการพวกโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมีนะครับ หรือว่าการวัดคิดวัสดุใหม่นะครับไปจนถึงเรื่องของการผลิตยารักษาโรคเนี่ยจะใช้เทคนิคคล้ายๆกันก็คือเราจะจำลองแบบจำลองในระดับอะตอมนะครับ คือดรโจบอกว่าซิมูเลชันช่วยใน อ่า HPC ใช้ simulation เยอะ อันเนี้ยเรากำลัง simulate อะตอมแต่ละตัวเลยว่ามันทำงานยังไงนะครับมันก็จะไปตอบให้เราสามารถคาดการอคุณลักษณะของเชิงเคมีได้นะครับ เคมีชีวะ หรือว่าเชิงวัสดุได้ตัวเนี้ยก็จะ drive เรียกว่าเป็น deep tech deep tech เชิงวัสดุศาสตร์หรือว่าเชิงเชิงเคมีนะครับ อันเนี้ย HPC เป็นคอหลักเลยที่เขาก็มีการใช้งานกันทั่วไป อันนี้สาขาที่สอง สาขาที่3เนี่ยเรารู้กันอยู่ที่เล่าไปแล้วเกลี่นไปหน่อยนึงซึ่งตอนนี้กำลังมาเป็นเทรนด์แรงก็คือ AI นะครับที่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ประเทศอังกฤษเพิ่งจะลอนช์เรียกว่าเป็น AI strategy นะครับเข้าใจว่าชื่อ national AI strategy เนี่ยของของอังกฤษขึ้นมาเขาเรสเลยว่าการที่คุณจะทำ AI ที่เข้มแข็งได้คุณต้องมีตัวคำนวณผลที่มันเร็วพอด้วย เพราะไม่งั้นคุณสร้างโมเดลที่มันฉลาดไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า AI เองเนี่ยการที่จะได้พัฒนาโมเดลที่มันมี ความฉลาดหรืออย่างแม้กระทั่งว่าอย่างที่อีลอน มัสนะครับเขากำลังทำตัวเซลฟ์ดริฟ i n g าร์หรือว่าตัว SpaceX เนี่ย มันต้องใช้ AI ในหลายโมเดลเขาเพิ่งซื้อเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปเครื่องหนึ่งนะครับติดท็อปโลกเลย ผมผมไม่ใช่ว่าท็อป 10 เลยนะเพื่อไปเทรน AI โมเดลของรถเขาให้มันฉลาดนะครับ อันนี้จะเน้นให้เห็นว่างาน AI เนี่ยนอกจากการนำไปใช้ในระหว่างการพัฒนาหรือการเทรนนิ่งเนี่ยต้องการการคำนวณที่สูงมากๆเพื่อให้ AI มันฉลาดนะครับ ตรงนี้เชื่อว่า HPC จะเป็นเหมือนกุญแจไขเลยแหละให้มันก้าวข้ามจากการทำ AI ที่ที่มันที่มันซิมเ p l e ไปสู่ AI ที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อีกสองด้านสุดท้ายนะครับก็คือเป็นด้านของด้านอุตสาหกรรมนะครับดรเจ้าพูดไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำซิมูเลชันตอนที่รถยนต์เหมือนเอารถชนนะครับ อันนี้มันก็เหมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องออกแบบดีไซน์ สร้างโปรโตไทป์รถขึ้นมาแล้วไปชนจริงเนี่ยเราก็ทำซิมเลย เปลี่ยนประเภทวัสดุลดความหนาอันนี้คือคุณ optimize parameter ได้ด้วย อันนี้ลดคอสลดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในด้านเรียกว่าเป็น computational engineering เนี่ยจะถูกใช้เยอะในอุตสาหกรรมนะครับอันนี้รวมไปถึงละการออกแบบพวกเหมือน air flow หรือว่า liquid flow design นะครับใครที่จะทำพวกระบบสมมติมีการออกแบบ Data Center แล้วจะดูว่า Air Flow อุณหภูมิร้อนเย็นมันเป็นยังไงก็ต้องใช้ Computational Model พวกนี้ HPC เหมือนกัน การออกแบบรถยนต์ การออกแบบโดรน การออกแบบอะไรที่มันต้องบินต้องเคลื่อนที่ แล้วคุณต้องการให้มันเกิดแอโรไดนามิกที่ดีเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ล้วนใช้ HPC ช่วยหมดเลยในเฟสของการดีไซน์คือคุณลองดีไซน์พารามิเตอร์ให้ครบอะแล้วคุณค่อยไปสร้างโปรโตไทป์มา มันก็จะลดจำนวนโปรโตไทป์จริงๆในการทดสอบได้ อันเนี้ยรีเทิร์นคอสสูงมากนะครับในต่างประเทศมีการสตาร์ดี้กันมาว่า Return of Investment อยู่ที่พันห้าร้อยเท่า กับการใช้ HPC เข้าไปทำงานนี้ อันนี้จะเห็นว่าบางอุตสาหกรรมจะมีนิชสูงมากเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเรื่อง computational engineering เนี่ยจะได้ประโยชน์จาก HPC ค่อนข้างสูงนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ social impact มากกว่า ก็คือเรื่องของวุตุนิยมวิทยา แล้วก็อย่างเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเอง ก็มีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของ PM 2.5หรือเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมลภาวะต่างๆพวกนี้เนี่ยการทำนายเหล่านี้ใช้ computational model หมดเลยแล้วก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่พลังงานสูงด้วย ในการที่จะสามารถประมวลผลข้อมูลพวกนี้ได้ทันอันนี้ ก็จะเป็นเชิงการประมวลผลที่เรียกว่า atmospherical s i n นะครับก็น่าจะเป็นเห็นภาพนะครับว่า Thai SC เองเนี่ยเรามีลูกค้ามีผู้ใช้งานละกันนะครับ ที่มาใช้กับ Thai SC เนี่ยห้าด้านเลยคือประเทศเราก็ทำหลายเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นการที่ HPC เรามี HPC ขึ้นมาในประเทศเนี่ยในมุมหนึ่งเราก็ช่วยตอบโจทย์ ให้ทั้ง 5 ด้านนี้เขาสามารถที่จะแข่งขัน แล้วก็พัฒนาขีดความสามารถตัวเองได้คือเขาจะได้ไม่ต้องไปติดว่า เอ้ยผมมีไอเดียจะทำของดีมากๆเลย แต่ว่ามันติดว่าเอ้ยผม ทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เพราะมันคำนวณไม่เร็วพอนะครับเราก็หวังว่าเราจะเป็นตัว enabler หรือว่าเป็นตัวทำให้เขาสามารถทำแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยที่ไม่ต้องมาคิดมากว่า เอ๊ะ ผมคิดได้แต่ผมทำไม่ได้เนี่ย มันมันเป็นยังไง ก็ช่วยสนับสนุนตรงนั้นครับโอเคครับเรตอบชัดเจนชัดเจนนะครับ พอทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะทำถามสุดท้ายก่อนจะรอสุดท้ายนะครับเดี๋ยวบอกทางผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับ หรือผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์นะขณะนี้นะครับ ถ้าตอนนี้เนี่ย ฟังแล้วเริ่มที่จะมีคำถามมีสิ่งที่อยากจะถามทางดรโจดรท็อปนะครับ สามารถที่จะพิมพ์นะครับ แล้วก็พิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับล่าสุดมีเห็นคำถามมีทิ้งไว้แล้วนะครับหนึ่งคำถามนะครับมีคนช่วยตอบแล้วน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาคำถามขึ้นมานะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากจะกลับมาถามทางดรท็อปก่อนนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคนคนที่ฟังแล้วเริ่มที่จะสนใจในการที่จะ เข้ามาติดต่อทาง ISC เนี่ยมีกระบวนการยังไงครับ ในการที่จะมามาใช้นะครับ หรือว่าติดต่อทางเราอย่างเงี้ยครับครับก็อย่างที่อย่างที่แจ้งไปนะครับ ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเฟสหนึ่งของการที่จะทำไพลอตอยู่เตรียมเปิดให้บริการในทั่วประเทศในปีหน้านะครับ ก็คือในตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจถ้าถ้าถ้าเป็นหน่วยงานภายใน สวทชนะครับ สามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ มีกระบวนการอยู่แล้ว สอบถามได้ทางไทยเอซีหรือไปวิสิตที่เว็บไซต์ t h a i e c i o ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเนี่ยเนื่องจากว่ารีสอร์ทเรามีจำกัดแหละช่วงนี้ แต่เราอยากจะเซิร์ฟให้กับทุกๆคนที่สนใจอยากจะลองใช้งานนะครับ ถ้าบุคคลที่อยู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาควิจัยนะครับ ภาคมหาลัย หน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนก็ตามเนี่ย แล้วอยากจะลองใช้ SPC หรือจะลองดูว่ามีโจทย์มาแล้วอยากมาคุยกับเรา อันนี้เรายินดีนะครับให้ ลองเมลมาก็ได้นะครับที่ t h a i s c a n a s d a or th นะครับ ถ้ามาทางช่องทางนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันนะครับ แล้วลองดูซิว่าเรามีช่องที่สามารถจะช่วยซัพพอร์ตให้ได้ทดลองหรือว่าทำก่อนที่เราจะขยายไปสเกลทั่วประเทศได้หรือเปล่าครับ อันนี้เป็นน่าจะเป็นช่องทางที่ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามนะครับ โอเคครับ ผมขอบคุณขอบคุณทางดรตอบนะครับทีนี้เดี๋ยวมาคำถามทางบ้านนิดนึงนะครับมีคำถามว่าเดี๋ยวนี้ เริ่มมีการบริการ HPC บนคลาวด์นะครับ บ้างแล้วนะครับ ถ้ามองในแง่ของการลงทุนระหว่างคลาวด์กับออนพรีมิสนะครับมีความแตกต่างกันมากไหมนะครับดรโจหรือดรต๊อบตอบดีครับ เอ่อผมขอลองแชร์ก่อนแล้วกันนะครับพอดีมีมีภาพอยู่ในใจเหมือนกันจริงๆคำถามนี้เนี่ยมันน่าจะตอบสำหรับคนที่กำลังสนใจและมองอยู่ว่าเราจะลงทุน คือคำว่า on premise เนี่ยหมายถึงคุณทำ in house เนี่ยต้องการจะลงทุนแล้วก็สร้างบนบนบนเอ่อ area ของตัวเองว่าเอ๊ะทำขึ้นมาเองดีไหมแต่อีกทางหนึ่งก็คือไปใช้ cloud เลยง่ายไหมมันจะกลับไปที่คำถามที่ดรโจเล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยครับคือตกลงมันตัดกันที่ว่าคุณใช้มันเยอะแค่ไหน คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ร้อยเปอร์เซ็นตลอดเวลาเต็มที่เนี่ยไม่ว่าคุณคิด TCO ในแง่ไหนออกมา มันก็ออกไปในทางที่ค่อนข้างจะคุ้มนะครับ แต่คือ on premise จะ work ละกัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าใช้เป็นช่วงๆนะครับใช้ 3 เดือนแล้วก็หยุดไป 5 เดือนอะไรพวกนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออจริงๆในการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยจะเริ่มไม่คุ้มค่าเพราะคุณต้องในการเมนเทนเนี่ยมันต้องมีทั้งคนด้วยไฟด้วยซึ่งมันไม่หยุดนะครับถ้าคุณจะเมนเทนออนพรีมิสเนี่ยพวกนี้ก็ต้องออนโว i n g ตลอด เครื่องก็ปิด ไม่ไม่ได้ปกตินะเพราะคนมันก็ต้องมีงานใช้มาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ utilize มันได้ตลอดเวลา เต็ม ๆ ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ on premise อาจจะเป็นช่องนะครับเสริมนิดนึงอาจจะมีบางประเด็นที่อาจจะเซนซิทีฟในเรื่องของ Data นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในบางเซกเตอร์ เช่นเหมือนอยู่ในเฮลท์แคร์เซกเตอร์นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นฟินเทคหรือธนาคารแบงกิ้งเนี่ยอินโฟเมชันมันจะเริ่มมันจะเริ่มมีปัญหาแล้ว เพราะว่าอันเนี้ย การที่คุณจะเอาข้อมูลไปไว้บนคลาวด์เนี่ย ผมว่าแม้กระทั่งในเชิงกฎหมายเองเนี่ย ตอนนี้ก็ยังเป็น question อยู่ว่าคุณทำได้แค่ไหน แล้วถ้ามันหลุดออกไปใครผิดอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของ Data หรือลักษณะของการประมวลผลคุณเองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่คุณต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะมันควรจะ on premise หรือว่าจะ on cloud หรือว่าจะไปเซอร์วิสที่ไหนที่มันที่มันเซอร์ติฟายหรือว่ามีมีลักษณะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลหรืออยู่ภายในประเทศ แล้วแต่ว่ากฎหมายว่าอะไรคืออย่างข้อมูลการแพทย์เนี่ยมันมีข้อหนึ่งว่า คุณห้ามเอาข้อมูลคนไข้ไปไว้ที่ต่างประเทศ แต่บนคลาวด์เนี่ย ส่วนใหญ่มันก็อยู่ต่างประเทศกัน อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเป็นเป็น requirement ที่ที่เรียกว่าจะกำหนดว่าจริงๆ แล้วเราควรใช้ on premise หรือว่าหรือว่า cloud ซึ่งก็สรุปมาเป็น 2 ด้านนะครับหนึ่งก็คือการใช้งานถ้าคุณใช้เยอะ on premise ก็มีโอกาสที่คุณจะคุ้มค่ามากกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใช้น้อยก็คลาวก็จะเป็นกึ่งกึ่งออนเซอร์วิสหรือว่าไทยเอสซีเอง ก็เป็นภาพหนึ่งว่าคุณไปใช้เติร์ดปาร์ตี้อ่ะไม่ต้องลงทุนเอง ก็จ่ายเป็นออนดีมานเอานะครับกับอย่างที่2ก็คือถ้าคุณมีเหมือนสตนดาร์ดรี e ควร r เมนต์ของบิสเนสคุณเองเนี่ย มันก็จะเป็นตัวที่บอกว่าไอ้คุณทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็จะโดนบังคับแหละคุณต้องลงทุนเองเพราะ Data มันไปที่อื่นไม่ได้ อันเนี้ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับ อืมโอเคครับ ผม ก็เคลียร์ประเด็นไปนะครับทีนี้เนี่ย ผมมีคำถามอยากจะถาม อันนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่อยากจะถามก่อนที่จะไปดูเรื่องของอนาคตนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็คือว่าในมุมมองของอทางดรโจดรท็อปเนี่ยในในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะกำลังคนเนี่ยครับ เรารู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนางานทางด้านดิจิทัลเนี่ยสูงสูงนะครับ แล้วก็มีหลายแง่มุมด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละในทาง ภาครัฐหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนเองเนี่ย ส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็น free diver เนี่ยก็คือเรื่องของ people skill นะในการที่จะเตรียมเพื่อการรองรับงานทางด้านเหล่านี้ด้วยยในมุมมองของดรเจ้าเราก็ดรท็อปเนี่ยนะครับ มีมุมมองยังไงครับในการที่จะพูดถึงการเตรียมการพัฒนาเนาะนะครับ ยิ่งเตรียมการพัฒนาในมุมของการมาซัพพอร์ตทางด้านดิจิทัลจีแล้วยิ่งมีผลต่อทั้งเรื่องของการแข่งขันในหลาย ๆ ด้านในมิติของประเทศของเรา ครับผมคือพูดง่ายๆแหละควรจะเตรียมตัวพัฒนาทักษะด้านไหนอย่างสมมติผมอยากจะพัฒนาตัวเองนะ อย่างเงี้ยนะครับครับดรโตด็อกดรจงหรือดรซับตอบก่อนดีครับครับ ได้หมดเลยครับผมขออนุญาตตอบแล้วกันเข้าใจว่าเวลาของไลฟ์ใกล้จะจบลงแล้วเดี๋ยวผมพยายามสั้นที่สุด ก็คือว่าเนื่องจากว่า HPC มันมันกลายเป็นเครื่องมือที่เข้าไปอยู่ในหลายวงการมากนะครับ แล้วแต่ละคนที่อยู่ในวงการจะมีความเชี่ยวชาญ ในงานตัวเองอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปนิดเดียวก็คือว่าทักษะในการที่รู้จักว่าใช้ h p c เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่ม productivity ในงานของตัวเองอย่างไร จุดนี้สำคัญต้องถอยกลับไปว่าตรงพื้นฐานเองว่า อาจจะเป็นมองมองที่แง่ในว่าในระดับการศึกษาหลักสูตร หลักสูตร ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องใหญ่มากหรอกคือหลักสูตรปกติที่ใช้กันอยู่แล้วเนี่ย ทั้งมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มคือ หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้พัฒนา HPC เอง อันนี้ก็จะค่อนข้างชัดแหละจะไปอยู่กลุ่มที่เป็นพวกคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงคอมพิวเตอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับกลุ่มที่สองคือผู้ใช้งานซึ่งมันหลากหลายมากเนี่ยในช่วงเรียนไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ที่เป็นแอปพลิเคชันแอปพลายไซส์หรือแม้กระทั่งวิศวกรรมในสาขาที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เอง ก็จะควรจะต้องเพิ่มเติมในในส่วนที่เห็นว่ามันมีวิธี advance งานด้านนี้โดยใช้ HPC เป็นประโยชน์ผ่านโปรแกรม ซิมูเลชันที่ทำอย่างไร อันนี้ควรจะร่วมมือกับทางภาคมหาวิทยาลัยมิติที่ 2 ก็คือว่าอาจจะเป็นลักษณะการเพิ่มเติมแบบเทรนนิ่งเทรนนิ่งเฉพาะเรื่องเพื่อไปว่า โอเคเบสิกสกิลของการใช้ PC เป็นคืออะไร ซึ่งอาจจะเป็นเอาที่ทักษะเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วเข้าเข้ามาเรียนรู้กันอยู่ครับ ส่วนนี้ต้องการความร่วมมือกับคนในวงการแหละทางภาคการศึกษา แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ด้วย อาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์หรือว่า knowledge transfer จาก ่างประเทศ ซึ่งเขาทามาแบบต่อเนื่อง 30 ปี 40 ปีขณะที่เรายังแบบมาเพิ่งเพิ่งจะเริ่มไล่ขึ้นมา หรือว่าการต่อเนื่องของ HPC ในประเทศเราไม่ได้สมูทแบบขาขึ้นตลอดบางทีก็มีจุดที่ไปช่วงที่ไปบ้างชะงักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้สองมิติครับ ใช้ความร่วมมือส่วนหนึ่งแล้วก็่ความข้างจ ตุณตรก็คือว่าในส่วนนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีเรื่องของการโฟกัส ในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ออกมาแหละนะครับด้วยนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบช่วยในการซัพพอร์ตในการที่จะพัฒนาดีเทคโนโลยีต่อไปนะครับ ทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วนะครับถามทางดรท็อปในอนาคตของ i ซ c ในในมุมของ HPC เนี่ยมีการวางแผนยังไงบ้างไหมครับ โอเคครับอย่างที่พยายามจะโปรยไว้หลายรอบว่าจริงๆ แล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่กำลังลองเพื่อให้พาย o t เฟสนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ภาพบริการทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับเราก็ได้เตรียมการในเรื่องของการบริการเหล่านี้มาสักพักแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คือส่วนหนึ่งที่เสร็จไปแล้วเนี่ยคือเราได้เตรียม Data Center ใหม่ เพื่อเอาไว้สำหรับรองรับเครื่อง HPC นะครับถามว่าทำไมต้องใช้ Data Center ใหม่ใช้ที่อื่นไม่ได้เหรอมันมีความเฉพาะนิดนึงอย่างที่ ทราบไปว่า HPC เนี่ยมัน high performance นะมันกินไฟเยอะมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราห้อง Data Center ธรรมดาไปเนี่ยค่าไฟบางเลยนะครับ มุมหนึ่งที่เราเลือกเทคโนโลยี ซึ่งมันจะสอดคล้องกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่อื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น liquid cooling นะครับ คือใช้น้ำนะครับ วิ่งมาตามท่อ เข้าไปที่เหมือนไปหล่อเย็นที่ตัวชิปเลยนะครับ ตัวนี้มันจะได้ประสิทธิภาพในการในการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า สุดท้ายแล้วนำไปสู่การประหยัดไฟนะครับ เทคโนโลยีนี้ต้องล้าง Data Center ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่ง แล้วก็อาคารที่แบบเหมือนมี Facility แบบนี้รองรับ เพื่อซัพพอร์ตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับสเกลเล็กอาจจะไม่ค่อยคุ้ม แต่ว่าในสเกลที่เราเริ่มทำเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างในเรื่องของ operation cost แล้วก็ in long term นะครับในเชิง investment เพราะนั้นตัวเครื่องหน้าของเราเนี่ยนะครับตอนนี้โค้ดเนมที่เราเรียกกันนะครับเป็นชื่อไทยๆเราว่าลันตานะครับ เครื่องแรกเรามีชื่อเล่นว่าทารานะครับ เป็นน้ำ ตอนนี้เราก็ยังคงธีมเดิมมาเป็นโค้ดเนมนะครับว่าเป็นเครื่องลันตาเราก็จะเรียกกันว่าโค้ดเนมลันตาลันตากำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับ กระบวนการที่จะพัฒนาเพื่อให้มันสามารถมาให้บริการได้นะครับขนาดของมันเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าประสิทธิภาพในการคำนวณน่าจะสูงกว่าระบบทาราประมาณ20เท่านะครับเราคิดว่าด้วยด้วยด้วยการคาดการณ์ปัจจุบันนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นเนี่ยอันดับโลกเป็นยังไง เราน่าจะไปมีฟุตสแตนอยู่ใน อาจจะเรียกว่ามันท็อปร้อยหรือท็อป200 ของโลกเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับจะเป็นครั้งแรกในของประเทศไทยนะครับ ที่เราจะได้ไปเหยียบตรงนั้นกัน หวังว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรากำลังบอกว่าในอนาคตเราจะได้เป็นยังไงเนาะแต่ผมเชื่อว่าจากคาดการประสิทธิภาพเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับ ซึ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการงานวิจัยของทั่วประเทศได้ ได้เพียงพอนะครับ ก็ stay tuned นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคงจะมาอัปเดตในช่องไลฟ์อีก หรือว่ามีข่าวทางข่าวสารทางเฟซบุ๊กของไทยซีหรือว่าเว็บไซต์ไทยซีเพิ่มเติมครับ โอเคครับ ผมก็ทุกคนที่สนใจนะครับ สามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับ ผ่านหลากหลายช่องทางของทางไทยซีแต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้เรามี Facebook กับเว็บไซต์นะครับ ที่สามารถอัปเดตข่าวสารระหว่างกันได้นะครับ ถ้ามีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะอีเมลเข้ามา นะครับ t h a i s c at nasda.or.th นะครับผม โอเคครับผม วันนี้ก็ต้องถือว่าเหมาะสมกับเวลานะครับ แล้วก็ครบทุกประเด็นนะครับ ในการที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยครับผู้อยู่ในไลฟ์ได้เห็นภาพของ SPC มากขึ้นประโยชน์ของ SPC นะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้นะครับ แล้วก็เตรียมงาน Deep Technology มาใช้บริการของ SPC ของไทย SC กันในอนาคตด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ย ก่อนที่จะจากกันไปนะครับ เดี๋ยวทางทีมงานจะมีขึ้นนะครับ หรือว่ามีใส่ลิงก์นะครับของการประเมินนะครับกิจกรรมนะครับ อาจจะรบกวนนะครับ ใครที่จะสะดวกสะดวกที่จะตอบนะครับ เพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมนะครับ หรือเอาหัวข้อที่แบบพวกเราอยากจะฟังนะในครั้งต่อๆไปเนี่ยนะครับ เอามาตั้งเป็นหัวข้อใหม่ๆนะเพื่อที่จะตรงตามความต้องการของทางผู้ฟังด้วยนะครับ ผม โอเคครับ ผมเดี๋ยวทาง เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะมีแปะนะครับ QR code หรือลิงก์ไว้สักสักหนึ่งช่องทางนะครับ ผมโอเคครับเจ้าที่มีแปะยังครับ ครับ รู้นะครับ โอเคครับ โอเคครับ มีมีใส่ไปแล้วนะครับ โอเคถ้างั้นใครที่จะสะดวกประเมินนะครับอขอเรียนเชิญนะครับ โอเคช่วงสุดท้ายนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ด็อกเตอร์โจนะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ท็อปนะครับที่สละเวลานะครับ มาร่วมแบ่งปันนะครับในวันนี้นะครับอย่างสูงมากเลยนะครับ หาเวลาของทางด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ท็อปเนี่ยยากเหมือนกันนะครับ ทีนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับ แล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับ ที่อยู่ด้วยกันมาถึงจนช่วงสุดท้ายของไลฟ์ในวันนี้นะครับ สามารถที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมอะไรกับทางทีมงานได้ตลอดเลยนะครับ แล้วก็กลับมาพบนะครับกับไลฟ์นะครับ ดีๆ แบบนี้แหละนะครับ ใน HPC ในชื่อรายการที่ว่าเป็น HPC Tech Talk ในเอพิโซดต่อๆไปนะครับ ก็คิดว่าจะมีสักเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ ครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีเนื้อหาสาระดี ๆ นะครับ ผ่านทางไลฟ์แล้วก็เราจะมีการทำคอนเทนต์ดีๆ แหละผ่านหน้าผ่านหน้า Facebook ด้วยนะครับ ก็ติดตามชมกดไลค์ใช่กดแชร์ อะไรกันไปได้นะครับผมโอเคครับผม ได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ถึงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ เราสามคนนะครับ ผมสรศักดิ์จันทาผลนะครับวิวนะครับ ดรโจแล้วก็ดรท็อปนะครับ ทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าครับผมครับ สวัสดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ